สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการอธิษฐาน ในพระคัมภีร์ได้กล่าวไว้บอกว่าการอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้เชื่อทุกคนควรจะเอาใจใส่ เพื่อจะให้เขาติดสนิทกับพระเจ้า ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 พระเยซูได้แนะนำสาวกของพระองค์ในการอธิษฐาน ดังนี้นะครับ พระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อที่5ถึง6ได้เขียนไว้ในที่นี้บอกว่า พระเยซูสอนสาวกของพระองค์ในการอธิษฐาน บอกว่าเมื่อท่านทั้งหลายอธิษฐาน อย่าเป็นเหมืองพวกหน้าซื่อใจคกเพราะพวกเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและตามมุมถนนต่างๆ เพื่อจะให้คนทั้งปวงเห็น เราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพวกเขาได้รับบำเหน็จของเขาแล้ว ส่วนท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชั้นใน และเมื่อปิดประตูแล้วจงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้สถิตในที่ลี้ลับและพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ลี้ลับจะประทานบัเหนจเก่ท่าน ในที่นี้บอกว่า เมื่อเราจะอธิษฐานขอให้เราอธิษฐานในที่ลี้ลับ อย่าอธิษฐานในธรรมศาลาธรรมศาลาก็คือที่โบสถ์ที่ประชุมที่น้ำมศการเหล่านี้ การอธิษฐานเป็นการติดต่อกับพระเจ้า และหลังจากที่เราเชื่อในพระเจ้าแล้วคริสเตียนทุกคนก็ อยากจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้า อวยพระพรปกปักรักษาคุ้มครองเขาหรือเยียวยารักษาเขาก็แล้วแต่ แต่ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้ได้เขียนไว้ถึงวิธีที่เราจะอธิษฐานต่อพระเจ้าและได้รับคำตอบซึ่งมันแตกต่างจากที่คนส่วนมากเข้าใจ เพราะว่าคนส่วนมากที่ยังไม่ได้เติบโตในพระเจ้ามักจะเข้าใจว่า การที่จะอธิษฐานต่อพระเจ้านั้นต้องให้อาจารย์อธิษฐานต้องอธิษฐานในที่ที่มีคนเยอะๆดังนั้นเวลาจะอธิษฐานเวลามีปัญหาต้องการขอพระเจ้าช่วย ก็มักจะไปหาอาจารย์ให้อาจารย์อธิษฐานเผื่อ ก็มักจะไปในที่ประชุมนับพัฒการแล้วให้อธิษฐานเป็นพิธีกรรมตรงนั้น แต่จากข้อพระคัมภีร์ตรงนี้ที่พระเยซูสอนเนี่ย มันดูเหมือนว่าการอธิษฐานที่เกิดผลไม่ใช่อธิษฐานในธรรมศาธรรมศาลาหรือในโบสถ์ในที่ประชุมเยอะๆ และไม่ใช่การอธิษฐานที่คนอื่น อธิษฐานเผื่อเรา แต่เป็นการอธิษฐานที่เราเข้าไปในที่ลี้ลับ ที่ไม่มีใครเห็นก็คือหมายความว่าเราอธิษฐานส่วนตัวของเราเองกับพระเจ้าทำไมวิธีนี้จึงได้ผลมากกว่าการไปขอให้คนอื่นอธิษฐาน เพราะว่า ถ้าเราขอให้คนอื่นอธิษฐาน เราเป็นผู้เชื่อเราขอให้อาจารย์อธิษฐานขอให้ผู้ปกครองอธิษฐาน มันก็เท่ากับว่าเราเองยังไม่ติดสนิทกับพระเจ้า เราติดต่อพระเจ้าผ่านคนอื่น อย่างนี้สู้การที่เราอธิษฐานต่อพระเจ้าโดยตรงไม่ได้ ดังนั้นพระเยซูจึงสอนว่าการอธิษฐานที่ดีที่เกิดผลที่สุดก็คือ เราเข้าไปในห้องที่ไม่มีใครอื่นเลย นอกจากเราคนเดียวกับพระเจ้าเท่านั้น และเราจะได้สนทนาติดต่อกับพระเจ้าได้โดยตรง อันนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุดข้อพระคัมภีร์นี้ชี้ให้เห็นว่าผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคนต้องอธิษฐานส่วนตัวต่อพระองค์เป็น ซึ่งผิดกับชีวิตของคริสเตียน ในอดีตที่ผ่านมา ส่วนมากเชื่อพระเจ้าแล้วแต่ยังอธิษฐานต่อพระองค์ไม่เป็น แสดงว่าเขายังไม่มีความสนิทสนม เขายังติดต่อกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวไม่ได้ ก็เลยต้องติดต่อผ่านคนอื่น แต่ต่อจากนี้ไปเมื่อเรารู้แล้วว่า วิธีที่จะติดต่อกับพระเจ้าดีที่สุดก็คือ เราติดต่อกับพระองค์โดยตรงในที่ลี้ลับที่ไม่มีผู้อื่นเลย นอกจากเรากับพระองค์เท่านั้น อันนี้คือคำแนะนำข้อที่หนึ่งที่เราควรจะปฏิบัติตามเมื่อเราต้องการอธิษฐานให้เกิดผล ในข้อที่ 7 ถึง 8 ตรงนี้เขียนไว้บอกว่า แต่เมื่อพวกท่านอธิษฐานอย่าผู้พล่อยพล่อยซ้ำซ่าเหมือนบรรดาคนต่างชาติ เพราะเขาคิดว่าผู้มาหลายคำพระจึงจะโปรฟัน อย่าทำเหมือนพวกเขาเลย เพราะว่าสิ่งไรซึ่งพวกท่านจำเป็น พระบิดาของท่านทรงทราบก่อนที่ท่านจะทูลขอต่อพระองค์ ข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่า เมื่อเราจะอธิษฐานให้เราทูลขอต่อพระองค์ตรงๆอย่าผู้พล่อยๆสามซ่า คำว่าผู้พล่อยๆสามซ่าหมายความว่าอย่างไรผู้พล่อยๆสามซ่าก็คือหมายความว่า เราพูดแต่คำเก่าๆซ้ำแล้วซ้ำอีก ซึ่งน่าจะหมายถึงการพูด การอธิษฐานลักษณะที่มีรูปแบบตายตัวเช่นมีข้อความท่อง และทุกครั้งที่จะพูดก็ท่องข้อความนั้นเหมือน บทสวดลักษณะนี้ พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราอธิษฐานต่อพระองค์ในลักษณะนั้น เพราะการอธิษฐานในลักษณะนั้น มันเท่ากับว่าไม่ได้อธิษฐานจากความนึกคิดจากวิญญาณความรู้สึกของเราจริง มาเป็นการทำพิธีเฉยๆ อันนั้นไม่ได้ผลหรือ การพูดพื่อยๆซ้ำซากอาจจะหมายถึงการอ้อนวอนพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น โอ้พระองค์ช่วยเธอช่วยเธอ ไม่ช่วยข้าพระองค์ไม่ไหวแล้ว ขอช่วยเธอช่วยหน้าถ้าพูดอย่างนี้ก็เท่ากับว่า เออ พระเจ้าคงจะไม่เข้าใจเรานะ หรือพระเจ้าใจดำนะ ไม่พร้อมจะช่วยต้องอ้อนวอนแล้วอ้อนวอนอีกพระเจ้าไม่ใช่เป็นคนไร้ปัญญาไร้ความสามารถไม่เข้าใจสิ่งที่เราพูด พระเจ้าไม่ใช่คนใจจืดใจดำ พระองค์ทรงทราบสิ่งที่เราต้องการก่อนที่เราจะทูลขอแล้ว ดังนั้นพระองค์จึงไม่ต้องการให้เราอธิษฐานด้วยการพูดเพล่อยๆซ้ำซ่าเหมือนคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าอย่างแท้จริง เขาอธิษฐานต่อพระของเขาอย่างนั้น แต่พระองค์ประสงค์จะให้เราทั้งหลายรู้ว่าพระองค์ของเราเป็นพระเจ้าที่ รับทราบถึงความรู้สึกนึกคิดของเรา รับทราบความต้องการของเรา และพร้อมจะประทานให้ เพียงแค่เราอธิษฐานทูลขอเท่านั้น ในข้อที่9ของมัทธิวบทที่6ข้อ9เขียนไว้ในที่นี้บอกว่า เพราะฉะนั้นพวกท่านจงอธิษฐานเช่นนี้ว่าข้าแต่พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะข้อพระคัมภีร์นี้สอนให้เรารู้ว่า ให้เราขอต่อพระเจ้าที่เป็นพระบิดา ก็คือพระเจ้าผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่งผู้ให้กำเนิดชีวิตของเรามา ในโลกนี้มีพระเทียมเท็มาใไหมมีวิญญาณร้ายมีวิญญาณชั่วที่มนุษย์สามารถติดต่อได้ และวิญญาณพวกนั้นบางทีก็ให้สิ่งที่ดีสิ่งที่ร้ายก็แล้วแต่ ตามความเชื่อทั่วๆไป พระเจ้าไม่ประสงค์ที่จะให้เราอธิษฐานทูลขอติดต่อกับวิญญาณพวกนั้น พระองค์ประสงค์จะให้เราติดต่อกับพระเจ้าที่เป็นพระบิดาผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง ดังนั้นในการอธิษฐานเราจึงต้องเอ่ยนามของพระเจ้า เอ่ยนามของพระบิดา เอ่ยถึงตำแหน่งหน้าที่ของพระเจ้าที่เป็นว่าพระองค์คือใคร ยกย่องพระนามของพระองค์ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเราอธิษฐานต่อพระเจ้าที่เป็น พระผู้สร้างสรรพสิ่งนะ ไม่ใช่อธิษฐานต่อพระอื่น ที่เป็นพระเทียมเทคเป็นวิญญาณชั่ววิญญาณร้ายทั้งหลายในมัทธิวบทที่ 6 ข้อที่ 10 ได้เขียนไว้ในที่นี้บอกว่า ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปอย่างนั้นในแผ่นดินโลกข้อพระคัมภีร์ข้อนี้บอกว่าเวลาเราจะอธิษฐานต่อพระเจ้า ขอให้เราอธิษฐานให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์มีหลักการมีสิ่งที่ดีอย่างไรแล้วขอให้เป็นอย่างนั้นในโลกใบนี้ แต่หลาย ๆ ครั้งผู้เชื่อพระเจ้าไม่ได้อธิษฐานในลักษณะนี้ เขาอธิษฐานขอสิ่งที่ไม่ดีขอสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เขาอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้า เขาไม่ได้ใหญ่ให้หลักการของสวรรค์ลงมาอยู่ในโลกนี้กับเขา แต่เขาอธิษฐานขอให้หลักการที่ไม่ดีไม่ถูกต้องเหล่านี้ขึ้นไปถึงสวรรค์ อันนั้นเป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้อง พระคัมภีร์ข้อนี้กล่าวไว้ชัดเจนบอกว่า ขอให้แผ่นดินสว่างของพระองค์มาตั้งอยู่ในสวรรค์เป็นอย่างไร ให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์ เราไม่สามารถอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้าได้ แต่หลาย ๆ ครั้งผู้เชื่อในพระเจ้า ไม่เข้าใจถึงหลักความจริงพวกนี้ และใช้วิธีอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้า หรือชักชวนพระเจ้าไปในสิ่งที่ไม่ในทางที่ไม่ถูกต้อง ยกตัวอย่างเช่น เราอยากได้อะไรสักอย่างหนึ่ง ไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็แล้วแต่ ขอพระเจ้าเพื่อให้ได้สิ่งนั้น ขอในลักษณะบังคับพระเจ้าว่าให้ได้สิ่งนั้นนะนะอันนี้เป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องจำไว้เสมอว่าพระเจ้าดีเพียงพอ พระเจ้าฉลาดมากเพียงพอ พระเจ้ารู้มากเพียงพอ และพระเจ้าประสงค์ที่จะให้สิ่งที่ดีให้กับเรา ไม่ควรที่จะไปอธิษฐานในลักษณะบังคับพระเจ้า พระเจ้าไม่ใช่ท่ารับใช้เรา พระเจ้าเป็นบิดาที่มีความรักความเมตตาต่อเรา ดังนั้นให้อธิษฐานเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ถ้าทุกคนคิดอย่างนี้ อธิษฐานลักษณะนี้เขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีแม้เขาจะไม่ได้รับสิ่งที่เขาต้องการขอโดยตรง แต่เขาจะได้รับสิ่งที่ดีทดแทน อันนี้คือหลักการในการอธิษฐานที่พระเยซูสอนไว้ และหลาย ๆ ครั้งเราไม่ได้มาอ่านมาตีความให้กระจ่างเราก็ไม่ได้อธิษฐานตามนั้น เราจึงไม่ได้รับสิ่งที่ดีตามที่สอนในที่นี้ ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อที่11 เขียนไว้บอกว่าขอประทานอาหารประจำวันเกศข้าพระองค์ในวันนี้ ในที่นี้บอกว่าอธิษฐานขอพระเจ้าประทานอาหาร อาหารเป็นสิ่งที่สำคัญต่อชีวิต เราจำเป็นต้องรับประทานอาหารทุกวัน ดังนั้นการอธิษฐานขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตนี้เป็นสิ่งที่สมควรขออธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้เราทำงานมีอาหารรับประทานในลักษณะนี้เป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่สมควรขอแต่หลาย ๆ ครั้งชีวิตของคริสเตียนเราไม่ได้ขอสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิต เราขอสิ่งที่มันไม่สำคัญ เราขอสิ่งที่เป็นอาสาระ สิ่งที่เป็นของฟุ่มเฟือยเราเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นสำคัญกว่า และเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อขอสิ่งเหล่านั้น ซึ่งสิ่งนั้นเป็นส่วนเกินเป็นสิ่งที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลย และพอพระเจ้าไม่ประทานให้ เราก็เสียใจเราก็หนีไปจากพระองค์ อันนี้เป็นสิ่งเป็นวิธีอธิษฐานที่ไม่ถูกต้อง ในที่นี้กล่าวไว้ชัดเจนว่าขอโปรดประทานอาหารเลี้ยง อาหารเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตอยู่ เพื่อเราจะได้มีชีวิตและทำสิ่งที่ดีๆ เพื่อพระเจ้าเพื่อมนุษยชาติได้ มันเป็นสิ่งที่สมควรขอ ดังนั้นอย่าอธิษฐานขอในสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่อาจจะมีโอกาสเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตของเราด้วยซ้ำประเภทนี้อย่าอธิษฐานขอสิ่งเหล่านั้น ถ้าทุกคนอธิษฐานขอแต่สิ่งที่ดี เขาก็จะได้รับสิ่งที่ดีชีวิตความเชื่อของเขาก็จะไปในทางที่ดีได้เหมือนกัน ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 6 ข้อที่ 12ถึง13 ในที่นี้ได้กล่าวไว้บอกว่าและขอทรงยกบาปผิดของพวกข้าพระองค์ เหมือนพวกข้าพระองค์ยกโทษบรรดาคนที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ แล้วก็ข้อ 13 บอกว่าเล็กขออย่าทรงนามพวกข้าพระองค์เข้าไปในการทดลง แต่ขอให้พวกข้าพระองค์พ้นจากความชั่วร้ายในที่นี้บอกว่า ขอให้พระเจ้าช่วยให้เราออกจากทางชั่วร้าย ขอพระเจ้าโปรดอภัยความผิดความบาปอันนี้เป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้อง เพราะว่าความผิดความบาปหรือความชั่วร้าย เป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เราควรจะอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าเรื่องสิ่งเหล่านั้นออกไปให้ห่างจากตัวเรา เราจะได้ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวในสิ่งที่เป็นความผิดความบาปและเป็นอันตรายต่อชีวิตของเรา แต่หลายๆครั้งชีวิตของการเป็นคริสเตียน เราอธิษฐานเพื่อให้ความผิดความบาปอยู่กับตัวเรา ยกตัวอย่างเช่นเราต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันไม่ดีไม่ชอบ เราต้องการไปค้าขายสิ่งสินค้าบางอย่างที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรม และเราอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าโปรดช่วยปก ป้องคุ้มครองให้เราพ้นจากมือตำรวจพ้นจากมือของเจ้าหน้าที่ที่จะจับเรา อันนี้เป็นการอธิษฐานที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ไม่ดี และพระเจ้าไม่อาจที่จะปกป้องเราในการทำความชั่ว เพราะถ้าพระเจ้าปกป้องเราก็เท่ากับพระเจ้าเองเป็นคนชั่วไม่ดี ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ชัดเจนว่าพระเจ้าดีบริสุทธิ์ยุติธรรมพระเจ้าเป็นความรัก ดังนั้นพระเจ้าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นความผิด ความบาปพระองค์เกลียดชังความบาปดังนั้นในการที่เราจะอธิษฐานเราจำเป็นต้องอธิษฐาน ขอให้เราพ้นจากสิ่งที่ชั่วร้าย ไม่ใช่ขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายอยู่กับเราได้หรือปกป้องสิ่งที่ชั่วร้ายเพื่ออยู่กับเราได้อย่างนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและพระองค์จะไม่ตอบในพระธรรมยอห์นบทที่ 15 ข้อที่ 16 ได้เขียนไว้บอกว่าพระเยซูได้สอนสาวกของพระองค์บอกว่า ท่านไม่ได้เลือกเรา แต่เราเลือกพวกท่าน และแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผล และเพื่อให้ผลของท่านคงอยู่ เพื่อว่าเมื่อพวกท่านทูลขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเราพระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่าน ในที่นี้พระเยซูสอนสาวกของพระองค์บอกว่า ให้ท่านขอทุกอย่างในนามของเรา แล้วพระบิดาจะประทานให้ทำไมเราต้องขอทุกอย่างในนามของพระเยซู เพราะว่า เราเป็นคนบาป เราเย่ตัวจากพระเจ้าแล้ว และซาตานก็เย่ตัวจากพระเจ้า ซาตานถือว่าเราเป็นพระพั่วเดียวกันกับซาตานที่กระบอกต่อพระองค์ เราไม่มีสิทธิอำนาจไหนที่จะขออะไรจากพระเจ้าที่เราเป็นศัตรู แต่พระเยซูได้มาสิ้นพระชนบนกางเขนเพื่อให้เราเห็นถึงความรักความดีของพระเจ้า และคืนดีกับพระองค์ ดังนั้นการที่จะทูลขออะไรต่อพระบิดาจึงต้องอ้างสิทธิ อ้างความชอบธรรมของพระเยซูโดยเอ่ยพระนามของพระองค์ พระเยซูจึงสอนไว้บอกว่าถ้าท่านเอ่ยนามของเรา ซึ่งเป็นผู้ที่ถ่ายท่านทั้งหลายแล้ว พระบิดาจะตอบสิ่งนั้นให้กับท่าน ก็เท่ากับว่าท่านเชื่อหรือคืนดีกับพระบิดาผ่านการถ่ายของพระเยซูเอง ดังนั้นในการอธิษฐาน เราจึงต้องลงท้ายด้วยการเอ่ยนามของพระเยซู เพื่อให้ชี้ให้เห็นว่าเราคืนดีกับพระเจ้าผ่านพระนามของพระเยซูเองที่ซึ่งพระชนเพื่อพวกเรา แล้วในการอธิษฐานเมื่อจบแล้วคริสเตียนทุกคนมักจะกล่าวคำว่าอาเมนซึ่งหมายความว่าให้เป็นไปตามนั้นคำนี้ ควรจะเอ่ยเพื่อจะ ชี้ให้เห็นว่าการอธิษฐานจบแล้ว แล้วก็ถ้าเป็นการประชุมร่วมกันจะได้มีการตอบสนองการอธิษฐานร่วมกัน สรุปวิธีที่จะอธิษฐานไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากเลย เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่เข้มงวดจะต้องมีระเบียบวิธีอย่างไงถึงจะเเข้าหาพระองค์ได้ พระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักความเมตตาเราสามารถเข้าหาพระเจ้าเราสามารถอธิษฐานต่อพระเจ้าทุกที่ทุกเวลา แต่ข้อพระคัมภีร์ที่ผ่านมานี้ได้แนะนำหลักการพื้นฐานในการอธิษฐานว่า การอธิษฐานที่ดีที่สุดก็คือ เราต้องเน้นการอธิษฐานส่วนตัวให้มาก โดยเฉพาะการอธิษฐานในที่ลี้ลับระหว่างเรากับพระเจ้าเท่านั้น เพราะว่าวิธีนี้เท่านั้นที่จะทำให้เราติดสนิทกับพระเจ้าติดต่อกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวได้ ไม่ใช่ไปขอให้คนโน้นคนนี้ช่วยอธิษฐานเผื่อ อันนั้นเท่ากับเรายังติดต่อกับพระเจ้าส่วนตัวไม่ได้สอง อยากคิดว่าพระเจ้าไม่เข้าใจหรือพระเจ้าใจดำนะฮะ ต้องมีพิธีต้องมีขั้นตอนในการอธิษฐาน พูดทุกอย่างที่ออกมาจากใจจะมาจากวิญญาณความรู้สึกให้กับพระเจ้า พระองค์จะตอบ ประการที่สามก็คือ อย่าเลิมขอต่อพระเจ้าที่เป็นพระบิดาเป็นผู้สร้างเป็นผู้ให้กำเนิดสรรพสิ่ง เป็นพระเจ้าที่แท้จริงเท่านั้น อย่าขอต่อพระอื่น และขอให้เป็นไปตามพระทัยของพระองค์เท่านั้น อย่าบังคับพระเจ้า อย่าให้พระเจ้าเป็นเหมืองของขังอะไรที่จะบังคับจะใช้ตามใจก็ได้อย่างนั้นไม่ถูกต้อง จำไว้พระเจ้าดีพระเจ้าบริสุทธิ์ เราไม่สามารถบังคับได้ ประการที่สี่ประการที่ห้าขอในสิ่งที่สำคัญสิ่งที่จำเป็น และประการที่หกก็คืออย่าขอสิ่งที่ชั่วร้าย แต่ต้องขอให้สิ่งที่ชั่วร้ายนะั้นพ้นไปจากชีวิตของเรา เราจะได้ไม่มีชีวิตที่เสี่ยงอันตราย ความชั่วร้ายคือสิ่งที่เป็นอันตราย เป็นสิ่งที่มีพิษมีภัย เมื่ออยู่ใกล้ชิดตัวเรา มันจะก่อให้เกิดความทุกข์ก่อให้เกิดปัญหา อยากขอพระเจ้าเพื่อสิ่งเหล่านี้ และประการที่7ก็คือเอ่ยนามของพระเยซูตอนจบ อันนี้คือหลักการพื้นฐานในการอธิษฐานต่อพระเจ้า ซึ่งไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยทุกคนสามารถพูดต่อพระเจ้าได้ทุกที่ทุกเวลา โดยเฉพาะการพูดต่อพระเจ้าเป็นการส่วนตัวอย่างนี้ อันนี้คือวิธีการอธิษฐานตามที่พระเยซูสอนไว้ในไว้ในพระคัมภีร์ ในหนังสือ Step to Christ ของเอเลนจีไว้ได้เขียนอธิบายไว้ในบทที่ 11 เกี่ยวกับการอธิษฐานบอกว่า การอธิษฐานไม่ได้มีไว้เพื่อให้พระเจ้ารู้จักเรา แต่มีไว้เพื่อให้เราต้อนรับพระองค์ การอธิษฐานไม่ได้นามพระเจ้าลงมาหาเราแต่นามเราขึ้นไปหาพระองค์ ข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่า การอธิษฐานนี้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพระเจ้าได้ แต่การอธิษฐานเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเรา ส่วนมากเมื่อพูดถึงคำว่าอธิษฐานทูลขอต่อพระเจ้า เรามักจะคิดถึงการขอต่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้า เพื่อเปลี่ยนแปลงพระเจ้า ยกตัวอย่างเช่น เออเราไม่ได้สงสัยพระเจ้าไม่ให้ละทูลขอเพื่อให้พระเจ้าให้ มันเท่ากับว่าเราพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเรา แต่จำไว้เสมอว่าพระเจ้าให้สิ่งที่ดีเสมอ การอธิษฐานไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงพระเจ้า แต่การอธิษฐานเป็นการเปลี่ยนตัวเราเป็นการนามพระเจ้าเข้ามาสู่ตัวเราเพื่อให้เราเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ถ้าเราอธิษฐานในลักษณะนี้เราน่าจะมีชีวิตที่ดีขึ้นและส่วนมากเวลาอธิษฐานเรามักจะคิดถึงการเปลี่ยนแปลงผู้อื่น นอกเหนือจากเปลี่ยนแปลงพระเจ้าแล้วเหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น เราไม่ชอบใครขอให้พระเจ้า เปลี่ยนคนนั้น เวลาเราทะเลาะกับคนอื่นก็ขอให้พระเจ้าเปลี่ยนคนนั้น ทั้งๆทที่ว่าการทะเลาะกันอาจจะเกิดจากความชั่วในตัวเราเหมือนกัน แต่เราไม่ได้อธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวเรา เราอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนเขา เราจะทำงานอะไรสักอย่างหนึ่ง เราดูมันยากเกินไป เราอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนงานให้มันง่าย แทนที่จะอธิษฐานขอพระเจ้าเปลี่ยนเราให้มีความขยันอดทนมากขึ้น เราไม่ได้ขอพระเจ้าเผื่อที่จะเปลี่ยนตัวเราเลย อันนี้เป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้อง จำไว้เสมอว่าพระเจ้าต้องการเปลี่ยนตัวเรามากกว่าเปลี่ยนสิ่งอื่น ดังนั้นเราต้องอธิษฐานขอให้พระเจ้าเปลี่ยนตัวเรา เวลามีปัญหากับคนอื่น ขอพระเจ้าบอกว่าขอพระเจ้าช่วยให้เราขยันอดทนและมีใจเมตตา ให้อภัยกับคนอื่นได้มากขึ้น ถ้าเราอธิษฐานลักษณะนี้เมื่อปัญหาเกิดขึ้น พระเจ้าก็จะเปลี่ยนเราให้ดีขึ้น มันจะดีกว่ากันขอพระเจ้าเปลี่ยนเขาและความผิดความบาปยังอยู่ในตัวเราไม่ได้รับการเปลี่ยนเลย มันไม่ถูกต้อง และถ้าเราจะขอพระเจ้าเพื่อให้เราทำงานบางอย่างสำเร็จ เราต้องคิดถึงการขอพระเจ้าเพื่อเสริมแรงตัวเรา ให้เรามีความขยันอดทนมากขึ้น ถ้าอย่างนี้เราก็จะมีศักยภาพมากขึ้น อดทนมากขึ้น สู้ปัญหาได้ดีขึ้น มันดีกว่าการที่เราอธิษฐานขอพระเจ้าเพื่อให้งานนั้นมันง่าย ถ้าอย่างนั้นนะฮะต่อให้พระเจ้าทำให้งานนั้นง่าย ตัวเราก็ยังไร้ศักยภาพอยู่ดี เวลาไปทำงานชิ้นอื่น ก็ยังต้องอธิษฐานอยู่ดี แต่ถ้าเราขอพระเจ้าเพื่อเปลี่ยนตัวเราให้ดีขึ้น อดทนมากขึ้น ขยันมากขึ้น มีศักยภาพสูงขึ้น นอกจากเราจะทำงานชิ้นนี้เสร็จแล้วงานชิ้นอื่น ๆ เราก็ยังมีความสามารถที่จะทำได้มากขึ้นด้วย อันนี้มันจะไม่ดีกว่าหรือนะครับเพราะฉะนั้นจากข้อความนี้ชี้ให้เห็นว่า พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเรา และการอธิษฐาน จุดมุ่งหมายที่สำคัญที่สุดก็คืออธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราและเปลี่ยนตัวเรา ดังนั้นการอธิษฐานเราต้องจำไว้เสมอว่า จุดมุ่งหมายที่แท้จริง ไม่ใช่การขอ ถ้าผู้เชื่อหรือคริสเตียนคนไหน อธิษฐานเน้นแต่การขอนะฮะขอเพื่อจะให้ได้ขอเพื่อจะให้ได้ ก็เท่ากับว่าเขาคนนั้นยังไม่เติบโตด้านความเชื่อนะฮะ การอธิษฐานที่แท้จริงต้องขอเพื่อเปลี่ยน ไม่ใช่ขอเพื่อให้ได้นู่นได้นี่นี่ ถ้าเราขอเพื่อพระเจ้าจะได้อยู่ในตัวเราจะได้เปลี่ยนตัวเรา เราอธิษฐานมากขึ้น เราเชื่อพระเจ้านานขึ้น ชีวิตเราก็จะเข้มแข็ง เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้น แล้วในที่สุดเราก็จะเกิดดอกออกผลเพื่อพระเจ้าได้ดีขึ้น อันนี้คือพระประสงค์ของพระเจ้าในการอธิษฐาน และการอธิษฐานลักษณะนี้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้ ความเชื่อของเราเจริญเติบโต ชีวิตของเราเจริญเติบโตไปในทางที่ดี เราสนิทสนมกับพระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะฮะแต่ถ้าอธิษฐานเพื่อขอไม่ได้อธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราเปลี่ยนแปลงเรา ความสนิทสนมระหว่างเรากับพระเจ้าก็ไม่เกินเป็นคริสเตียนนานเท่าไหร่ความเชื่อก็ไม่ได้เข้มแข็ง เพราะความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้ามันไม่มีเลยนะในพระธรรมมัทธิวบทที่สี่ ข้อที่ 1 ถึงข้อที่ 11 บันทึกไว้บอกว่า หลังจากพระเยซูรับบัพติศมาแล้ว พระองค์ได้เข้าไปในถิ่นทุรกันดารไปอธิษฐานต่อพระบิดาอกอาหารที่นั่น 40วัน40คืนนะทำให้พระองค์มีความเข้มแข็งมากขึ้นพร้อมที่จะมาทำงาน และซาตานก็มาทดลงพระองค์ แต่พระองค์ได้ชัยชนะทั้งหมดหลังจากนั้นพระองค์ออกมาทำงาน พระองค์ก็ ประสบความสำเร็จ ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน การอธิษฐานเราควรจะเอาใจใส่ ควรจะให้เวลาให้มาก ถ้าเพียงแค่อธิษฐานเพื่อขอใช้เวลาสั้นๆก็คงจะได้ แต่ถ้าอธิษฐานเพื่อให้พระเจ้าเข้ามาสู่ตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเรานั้น เราสามารถอธิษฐานเป็นวานเป็นเดือน หรือเกินกว่าหนึ่งเดือนคือ 40 วัน40คืนก็ได้ ใครทุ่มเทเวลาในการอธิษฐานต่อพระเจ้ามากจิตใจวิญญาณของคนนั้นก็จะเข้มแข็ง ใครไม่ทุ่มเทคนนั้นก็จะอ่อนเอง เราจะสังเกตเห็นจากตัวอย่างชีวิตของพระเยซูใช้เวลา 40 วัน ในการอธิษฐานในการอยู่กับพระบิดา เพื่อเตรียมตัวทำงานระยะเวลา 40 วันมีความหมายมาก ในพระธรรม มัทธิวบทที่ 26 ได้อธิบายถึงเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ เกิดขึ้นกับพระองค์ในคืนก่อนที่พระองค์จะถูกจับไปตรึง ในพระธรรมมัทธิวบทที่ 26 ข้อที่ 41 ได้บันทึกไว้บอกว่า หลังจากสาวกของพระองค์และพระองค์เองเสร็จจากการรับประทานอาหารมื้อสุดท้ายแล้วพวกเขา ไปที่สวนเกสมาเนและไปอธิษฐานที่นั่น แล้วสาวกของพระองค์ก็หลับไปนะฮะเพราะมันเหนื่อยเต็มที่แล้วนะแต่พระเยซูรู้ดีว่าพระองค์ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย ดังนั้นพระองค์อธิษฐาน หลังจากนั้นพระองค์มาปลุกสาวกทั้งหลาย ให้ตื่นขึ้นมาอธิษฐาน แต่พวกเขายังหลับอยู่ แล้ว ในพระธรรมัทวบทที่ 26 ข้อ 41 ได้เขียนไว้ดังนนี้นะฮะ บอกว่า พระเยซูตรัสกับเขาบอกว่า ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อจะไม่ถูกทบลง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริงแต่กาย ยังอ่อนกำลัง หมายความว่าอย่างไง หมายความว่าแม้เราอาจจะมี ความเชื่อว่าเราเองเข้มแข็งพอที่จะเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้าย แต่ในขณะเดียวกันร่างกายเราก็สามารถได้รับความเจ็บปวดและทนความเจ็บปวดไม่ได้ ดังนั้นถ้าเราไม่อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเสริมจิตเสริมวิญญาณของเราให้เข้มแข็ง เมื่อเราเจอความเจ็บปวดเจอความเลวร้ายที่เราทนไม่ได้เราก็อาจจะหันไปในที่ทางที่ไม่ถูกต้องปฏิเสธพระเจ้าก็ได้ เราจะสังเกตเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้บันทึกไว้ว่าในอาหารมื้อสุดท้ายเปโตรปฏิญาณยืนยันต่อพระเยซูนะฮะบอกว่าเขาเองจะเป็นจะตายเขาก็จะติดตามพระองค์นะฮะสาวกทั้งหลายก็พูดในลักษณะเดียวกัน แต่เรามาดูมัทธิวบทที่ 26 ข้อที่ 56 ในนี้ได้บันทึกไว้บอกว่า เมื่อพระเยซูถูกจับนะฮะเราดูซิ มีอะไรเกิดขึ้น ข้อที่ 56 บอกว่า แต่ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเพื่อให้สำเร็จตามที่ผู้เผยพระวจนะเขียนไว้ แล้วสาวกทั้งหมดก็ลัดทิ้งพระองค์ และพากันหนีไป ในที่นี้บอกว่าเมื่อพระเยซูถูกจับตามคำพยากรณ์ที่จะต้องนำไปพิพากษาและตรึงสาวกทั้งหลายหนีพากันหนีไปทันทันที่ก่อนหน้านี้พวกเขาสัญญาว่าเขาจะติดตามพระองค์ไปแม้จะตายก็ตาม แล้วหลังจากนี้ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่า เปโตรพยายามติดตาม แต่เมื่อมีคนถามว่าท่านเป็นผู้เดียวกันกับเยซูที่จะถูกพิพากษาใช่ไหมเปโตรปฏิเสธว่าไม่ใช่ไม่รู้จักถึงสามครั้ง ในชีวิตของเราก็เช่นเดียวกัน หลายๆ ครั้ง เราตั้งปณิธานว่าผมจะเป็นคนดี ผมจะทำงานนี้ให้สำเร็จ ผมจะซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แต่เมื่อเราไม่อธิษฐานให้พระเจ้าทำงานอยู่ในจิตใจในความนึกคิดของเราให้จิตใจของเรามั่นคงต่อพระองค์ เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็ปฏิเสธตรงๆ เราก็ทิ้งสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นอุดมคติสิ่งที่เป็นความเชื่อ ดังนั้นการที่เราจะยืนหยัดเพื่อสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องได้เราจำเป็นต้องอธิษฐานสม่ำเสมอ ไม่ใช่อธิษฐานเพื่อจะได้นู่นได้นี่ แต่อธิษฐานเพื่อให้จิตของเราติดสนิทกับพระเจ้า ความนึกคิดของเราอยู่กับพระเจ้า พระเจ้าจะได้ทำงานในจิตใจในวิญญาณของเราและเราจะได้มีความมั่นคงต่อสิ่งที่เราจะทำถ้าทุกคนเป็นอย่างนี้ก็จะมีชีวิตที่ดีได้ทั้งสิ้นในพระธรรมดาเนียลได้บันทึกไว้บอกว่าดาเนียลเป็นคนที่อธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครั้ง เขาไม่กลัวคนที่ขี้ร้ายกับเขาที่จะฟ้องร้องเขา และสุดท้ายกลุ่มที่ขี้ร้ายกับเขานามเขาไปไว้ในถ้ำสิงโต พระเจ้าก็ยังปกปักรักษาเขาเขาไม่กลัวอะไรใดๆทั้งสิ้นถ้าคริสเตียนทุกคนอธิษฐานต่อพระเจ้าสม่ำเสมอ เราก็จะมีชีวิตที่ดีได้ มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งในพระเจ้าได้ เราควรจะอธิษฐาน เพื่อให้พระเจ้าเปลี่ยนแปลงตัวเรา อันนี้คือจุดมุ่งหมายและความสำคัญที่แท้จริงที่เราต้องเอาใจใส่ การอธิษฐานขอนู่นขอนี่อาจจะเป็นสิ่งที่จำเป็นเหมือนกันหรอกแต่ยังไม่ใช่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการบางอย่างพระเจ้าประทานให้ก่อนที่เราจะขอแล้ว สิ่งที่เราต้องการในชีวิตบางอย่างเราก็มีแล้วหาได้ง่าย ๆ ใจการอธิษฐานขอเพื่อให้พระเจ้าอยู่ในตัวเราเปลี่ยนแปลงตัวเรา ทำให้วิญญาณความรู้สึกของเราเข้มแข็งมั่นคง อันนี้จำเป็นต้องอธิษฐานสม่ำเสมอนะดังนั้นแม้เราจะไม่ต้องการอะไรก็แล้วแต่ เราจำเป็นต้องอธิษฐานเพื่อเสริมจิตวิญญาณของเราเสริมความเชื่อของเรา การอธิษฐานจึงเหมือนลมหายใจของการเป็นการเป็นคริสเตียนหรือด้านความเชื่อ ทำให้เราเข้มแข็งต่อพระเจ้าได้ตลอดไป เราควรอธิษฐานเมื่อไหร่ วิธีอธิษฐานสม่ำเสมอ สามารถทำได้ดังนี้ก็คือตื่นขึ้นเอาอาศัยเวลาที่เราตื่นขึ้นมา เมื่อเรานอนหลับแล้วเมื่อตื่นขึ้นมา ให้เราอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อน ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้ตื่นขึ้นมามีชีวิตอยู่ ขอพระองค์ทรงนามวันนี้ในการที่จะดำเนินชีวิตในการที่จะทำงาน ขอให้อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ ขอให้มีชีวิตที่เป็นประโยชน์ต่อพระนามของพระองค์และมนุษยชาติ ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถ้าเราทำลักษณะนี้เสร็จจากนั้นก็ค่อยไปอาบน้ำล้างหน้าไปทำธุระอย่างอื่น ถ้าอาศัยเวลาตื่นเราก็จะไม่ลืมนะและวันนั้นพระเจ้าก็จะอยู่ในความนึกคิดของเราทั้งวัน และเมื่อเราทำทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จทั้งวันแล้วก่อนที่เราจะนอนนะฮะอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อน ขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้หนึ่งวันผ่านไปด้วยดี ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเลวร้ายเกิดขึ้น คืนนี้จะหลับแล้ว ขอ พระเจ้าได้โปรดพิทักษ์รักษาคุ้มครองให้หลับสบายไม่ต้องฝันร้ายพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาขอให้มีเรี่ยวแรงพร้อมที่จะทำงานต่อไป ในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน ถ้าเราทำอย่างนี้คืนนี้เราก็จะหลับสบาย ไม่ต้องฝันร้ายไม่ต้องกังวลอะไรใด ๆ ที่จะทำในวันรุ่งขึ้น ถ้าอาศัยช่วงเวลาตอนตื่นกับตอนหลับเป็นการอธิษฐาน ทุกคนสามารถอธิษฐานได้สม่ำเสมอ โดยไม่มีคำว่าลืม แต่ถ้าเราอาศัยเวลาอื่นว่ากี่โมงกี่นาทีหรือตอนไหนอย่างนี้บางทีเรารีบเร่งเราอาจจะลืม และไม่ได้อธิษฐาน แต่ถ้าเอาตอนตื่นกับตอนหลับ จะไม่ลืม และจะอธิษฐานได้สม่ำเสมอ อย่างน้อยที่สุดวันละสองครั้งนะฮะคือเช้ากับเย็น นอกเหนือจากนี้แล้วนะการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นงานที่สำคัญต้องอธิษฐานก่อน นะยกตัวอย่างเช่น วันนี้จะเดินทางไกลแล้วต้องขับรถอธิษฐานต่อพระเจ้าก่อน พระบิดาเจ้าวันนี้จะเดินทางไกล ขอพระเจ้าได้โปรดพิทารักษาคุ้มครองในการขับรถขอให้มีสติ ขอให้มีวิญญาณของพระองค์อยู่ในความนึกคิด ขอให้ได้รับความปลอดภัยไปถึงที่นู่น โดยไม่มีปัญหาใดๆ เกิดขึ้นในนามพระเยซูคริสต์เจ้า ถ้าเราอธิษฐานอย่างนี้เราขับรถ พระเจ้าก็จะอยู่ในความนึกคิดของเราทำ ให้เรามีสติควบคุมพวงมาลัยได้ เราขับรถไปได้ด้วยความปลอดภัย แต่ถ้าเราขับไปโดยที่เราไม่ได้อธิษฐาน จิตใจเราอาจจะว้าวุ่นอาจจะอยู่กับสิ่งอื่น เพราะพระเจ้าไม่ได้มาอยู่ในความนึกคิดของเรา จิตใจเราว้าวุ่นไม่มีสติ อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย เพราะฉะนั้นถ้าคริสเตียนทุกคนทำอย่างนี้ได้ ชีวิตเขาก็จะมีแต่เจริญเติบโตเท่านั้น มีแต่ดีขึ้นเรื่อย ๆ เท่านั้น พระเจ้าจะอยู่ใกล้ชิดกับเขา พระเจ้าจะไม่ได้ห่างไกลจากเขาอีกต่อไปแล้ว ในพระคัมภีร์กล่าวไว้ว่าร่างกายของเราเป็นวิหารของพระเจ้า พระเจ้าพร้อมจะสถิตอยู่ในความนึกคิดของเรา เพียงแค่เราอธิษฐาน ให้เราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเท่านั้น อันนี้คือประโยชน์มหาศาลที่เราจะได้รับถ้าเราทำเป็นประจำ เพราะฉะนั้นขอให้ผู้ที่เชื่อในพระเจ้าทุกคน ระหนักถึงความสำคัญตรงจุดนี้ แล้วชีวิตเราก็จะมีแต่สิ่งที่ดี ดีดีดี ดีขึ้นเรื่อยๆงหมดขอพระเจ้าอวยพรครับ